วทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางแรกนะคะก็คือการสร้างจริยธรรม ซึ่งก็หมายถึงต้องระมัดระวังไม่สร้างความเดือดร้อน หรือว่าความเสียหายให้กับผู้อื่นนะคะ แล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรม และเสริมสร้างคุณความดีและเป็นประโยชน์อยู่เสมอ มันศึกษาหาความรู้ว่ากิจกรรมใดเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และกิจกรรมประเภทใดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้ สำหรับอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ซึ่งก็ต้องพึงระลึกเสมอว่า ในสังคมของเราทุกวันนี้ยังมีคนไม่ดีปะปนอยู่มากพอสมควร หากผู้ใช้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปในทางที่ไม่ดีนะคะ เทคโนโลยีก็จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ดี เทคโนโลยีก็จะส่งเสริมและก็สนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ดีนะคะ ไม่เป็นที่พึงประสงค์หรือว่าที่ปรารถนาค่ะ ไม่ลุ่มหลงต่อกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดมากจนเกินไปนะคะ นี่คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองค่ะ สำหรับอีกแนวทางนะคะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนะคะ ก็คือ การใช้แนวทางการควบคุมสังคม โดยใช้วัฒนธรรมที่ดีค่ะ วัฒนธรรมที่ดีก็จะสามารถควบคุม แล้วก็แก้ปัญหาสังคมได้นะคะ ก็อย่างเช่น การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยกย่องผลงานของผู้อื่นนะคะ ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้อื่น พึงให้เกียรติแหล่งข้อมูลด้วยการอ้างอิงค่ะ นี่คือวัฒนธรรมนะคะ เมื่อเรานำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประโยชน์นะคะ เราควรจะให้เกียรติในการอ้างอิงด้วยค่ะ แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอีกแนวทางก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนค่ะ ซึ่งก็ต้องพึงตระหนักถึงภัยอันตรายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วก็หาทางป้องกันภัยอันตรายเหล่านี้นะคะ ด้วยการติดตั้งระบบกันกรอง ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ให้กับเด็กและก็เยาวชนค่ะ การให้ความรู้เรื่องภัยอันตรายจากอินเทอร์เน็ต การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภัยอันตรายที่มาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าวิจัยเพื่อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและก็ชุมชนได้นะคะ หรือว่าจะใช้แนวทางการเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็สามารถช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ค่ะ อย่างเช่นมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ซึ่งสังคมทุกสังคมนะคะ ได้กำหนดไว้ก็คือการบังคับโดยใช้กฎระเบียบและก็กฎหมายค่ะ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางลิขสิทธิ์นะคะ ในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญานะคะ ก็ดูว่าสิ่งที่เรานำมาใช้เป็นการละเมิดหรือไม่ค่ะ แล้วก็ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ก็จะมีกฎหมายหรือว่านโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะ